วันนี้ผมมีแอปพลิเคชันมาแนะนำครับที่ชื่อว่า กยศ Connect ซึ่งจะช่วยให้เรานั้นสามารถเช็คยอดเงินกู้ที่เหลือ ดูได้ว่ารอบต่อไปที่เราจะต้องชำระนั้นเป็นเมื่อไหร่ แล้วก็สามารถสร้าง QR code ในการที่จะชำระเงินได้เลยนะครับ มาดูกันว่ามีขั้นตอนอย่างไร เดี๋ยวผมสอนให้แบบละเอียดเลยนะครับ สิ่งที่เราจะต้องเตรียมในรอบนี้นะครับก็คือ บัตรประชาชนนะครับเราจะใช้ข้อมูลด้านหลังบัตรในการลงทะเบียนด้วยนะครับนอกจากนี้ครับเป็นแอปพลิเคชันกยศ Connect นะครับให้เข้าไปที่ App Store จากนั้นค้นหาแอปพลิเคชันกยศ Connect นะครับจะเห็นอยู่ด้านบนสุด ให้ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกยศ Connect ลงมาที่เครื่องนะครับ เปิดแอปพลิเคชันกยศ Connect ขึ้นมาครับจากนั้นให้กดถัดไปมุมล่างขวา ถัดไปครับ ถัดไป แล้วก็เข้าสู่แอปพลิเคชันนะครับ ถ้าเข้ามาครั้งแรกให้เลือกไปที่ลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้งาน จากนั้นครับให้เลือกไปที่บัตรประจำตัวประชาชน ระบบจะเด้งเข้ามาที่หน้าตรงนี้ครับ จากนั้นครับให้เรากรอกข้อมูลเข้าไปครับตามที่ระบบร้องขอนะครับ จะประกอบไปด้วย หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน แล้วก็เลเซอร์โค้ดหรือหมายเลขด้านหลังบัตรนะครับ ที่เราจะเห็นอยู่ตรงนี้ แล้วก็ใส่คำนำหน้าชื่อ นายนางนางสาว ใส่ชื่อใส่นามสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับ แล้วก็ใส่อีเมลที่สามารถติดต่อได้ เบอร์โทรติดต่อครับ แล้วก็ใส่รหัสเพื่อความปลอดภัยตรงนี้ครับให้ติ๊กเมนูที่ชื่อว่า ยินยอมตามข้อกำหนดนะครับแล้วก็ทำการสมัครนะฮะในขั้นตอนนี้ผมสมัครเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวผมจะล็อกอินเข้าที่แอปพลิเคชัน แล้วก็จะพาเข้าไปใช้งานดูนะครับขั้นตอนต่อมาระบบจะถามว่าจะรับ OTP ผ่านทางไหนนะครับผมก็จะเลือกรับผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับผมเลือกด้านล่างแล้วก็ กดไปที่รับรหัส OTP รหัส OTP จะถูกส่งมาที่มือถือนะครับ แล้วเราก็กรอกรหัสเข้าไปนะครับ นอกจากนี้เราสามารถที่จะตั้งรหัสพินในกรณีที่เราจะเข้ามาใช้ในรอบหน้าได้นะครับ ยืนยันการใช้พินแล้วก็ใส่รหัสพินอีกครั้งหนึ่ง กดอนุญาตให้แจ้งเตือนนะครับนี้เขาต่อไปแอปจะบอกเมนูต่างๆนะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันเลยนะครับในนี้ครับพอหลังจากที่เราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับระบบจะบอกเลยว่าบัญชีของเรามียอดเงินคงเหลือเท่าไหร่ ที่จะต้องชำระจากยอดทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็ด้านล่างก็จะบอกไปด้วยว่า ชำระไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเมนูด้านล่างครับก็จะบอกรายละเอียดด้วยว่าเราทำการชำระในแต่ละครั้งนั้นเมื่อไหร่ตอนไหนเป็นยอดเท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับแล้วก็สามารถเลือกดูได้ทั้งหมดเลย ถ้าเราต้องการชำระเงินกู้กยศนั้น เราจะทำอย่างไรนะ ครับให้เลือกไปที่เมนูชำระเงินนะครับ จากนั้นเราสามารถเลือกได้ว่าจะชำระแบบปิดบัญชีทีเดียวเลยก็ได้นะครับ หรือว่าเราต้องการที่จะชำระแบบแยกก็ได้นะครับ เราก็ใส่ยอดที่เราต้องการที่จะชำระไปนะครับเดี๋ยวรอบนี้ผมจะลองชำระเงินสักประมาณ70,000 บาทนะครับ เพื่อที่จะดูตัวอย่างนะครับว่าการที่เราจะชำระนั้นเป็นอย่างไรนะครับ ใส่ยอดเข้าไป จากนั้นเลือกไปที่เมนูชำระเงินครับ จะมีเมนูให้เลือก 3 อย่างนะฮะว่าจะใช้ QR code ในการชำระเงิน หรือว่าการชำระผ่านตู้ ธนาคารของกรุงไทย หรือใช้ตัวแทนรับชำระนะครับ ผมจะเลือกเมนูแรกครับเพราะว่าน่าจะเป็นเมนูที่ง่ายนะครับนั่นก็คือ QR code ผมจะแตะไปที่ QR code ครับหลังจากนั้นครับระบบจะสร้าง QR code ขึ้นมาครับบันทึก QR code นี้ไว้ก็ได้ครับหรือว่าส่งไปไว้ที่คอมพิวเตอร์ หรือว่าส่งไปที่ในไลน์ของเพื่อนของพ่อของแม่ หรือว่าของคนในครอบครัวเราก็ได้นะครับ จากนั้นครับให้เปิดแอปธนาคารนะครับขึ้นมา ผมจะใช้แอปพลิเคชันของกรุงไทยเน็กนะครับผมเลือกไปที่เมนูสแกน และหลังจากนั้นผมนำเครื่องนี้นะครับมาทำการสแกน QR code ในแอปนั้นก็จะบอกว่าเราต้องการที่จะทำการชำระเงินไปที่นี่จากนั้นให้เลือกไปที่เมนูจ่ายเงินครับเลือกไปที่ยืนยันได้เลยครับ แล้วก็ใส่รหัสของแอปธนาคารนะครับ ระบบก็จะแจ้งว่าชำระเงินเสร็จสิ้นแล้วนะครับ ให้เลือกไปที่เมนูเสร็จสิ้น หลังจากที่เราชำระไปแล้วนะครับ ระบบจะยังไม่อัปเดตข้อมูลทันทีนะครับ อาจจะต้อง รอสักระยะหนึ่งไม่เกิน 24 ชั่วโมง หรือว่า 48 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับธนาคารที่ชำระไปด้วยนะครับ เดี๋ยวข้อมูลนั้นจะมีการแจ้งเข้ามา เราสามารถเช็คผ่านตัวแอปนี้ได้เลยนะครับ เพิ่มความสะดวก โดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทย ให้เสียเวลานะครับ วิธีการนี้น่าจะสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากที่สุดละอยู่ที่ไหนก็สามารถชำระเงินได้นะครับหากชื่นชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมครับ กดไลค์แล้วก็กด subscribe ที่ช่อง i m o d Official ของพวกเรา นะครับ ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติม เดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Let's go.